วัสดีครับ วันนี้กับตันนัดแต่พาท่านขึ้นเครื่องบินนะครับ ไปชมภูมิประเทศของอเมริกานะครับ จากทางตอนออกไปตอนตกงาจะบิน ไปด้วยเครื่องบินลำเล็กๆนะครับ เครื่องบินไอคอนห้าซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ มันก็จะดู นี่หนึ่งครับเป็นสนามบินในอเมริกาทางภาคตอนออกนะจะบินไปทางตอนตกนิดหนึ่งนะครับทดลองดูภูมิภูมิประเทศว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับ เราก็อันนี้ดูนะครับ เพื่อจะดูว่าพร้อมหรือยังนะครับไปกันเลยนะครับ ดูนี้ก่อนนะครับ ต้องรอนิดหนึ่งรอโหลดนิดหนึ่งนะครับ เราให้ดูไปเรื่อยๆนะครับรอด้วยกันเองนะครับ ไม่นานครับ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศตรงสนามบิน อันนี้นะครับ ถ้าเราอยากชมวิวที่ไหน เราก็ไปที่สนามบินที่นั่นนะครับเราหาเครื่องเราหาสนามบินที่สวยทั่วทั่วโลกได้เลยนะครับ แต่เครื่องบินนั้นเลือกได้หลายหลายอย่าง ถ้าไม่พอก็สามารถ ไปซื้อได้นะครับ นี่นะครับ โอ้วิวตรงนี้ครับ ก็ดูสสนามบินก็แล้วกันนะครับ บินเหนือสนามบินต้นทางนะครับนี่นะครับไปตรงนี้นะครับดูไปแต่ละระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆดูตรงนี้นะครับ แต่ละระดับความสูงไปแล้ว นะครับ นะครับคุณน้ำหนักนี้แต่ละำความสูงไป นะครับเดี๋ยวนะครับ ไปที่ อันนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปบป๊บรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวกำลังจะไป เราได้ด้วิวแล้วนะครับ แต่แนี้รีวิวก่อนเข้าเปลี่ยนฉากเกมนะครับสวยไหมครับเวอร์ชันใหม่ในภาพสวยครับสวยเป็นอย่างยิ่งครับนี่นะครับแล้วก็ บินบินกท้องฟ้าสนามบิน เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ยเครื่องบินนะครัท่านท่านคนหาได้เครื่องบินไอคอนเออาครับ มาไปเลยเลย นี่นะครับกำลังบินต่ำต่ำต่อันนี้บินต่ำนะครับ ภายในเครื่องครับ เป็นแบบนี้นะครับดูดังทางซ้ายทางขวาทางหางทางหางมีอะไรเลยไม่รู้แบบนี่นะครับอย่างน้นขึ้นฟ้านี่นะครับ ดูสายบ้าง อยากไปที่ได้ในลูกก็เลือกสนามบินได้ก็เลยพี่พี่ละครับ ดูนอกเครื่องบินนี่ นี่นะครับโชว์เคสนะครับก็เลยมีคเร็วบอกไว้นะครับ นี่เลย บิวถนนเนี่ยรู้สึกผมไม่เรียวรามนะครับดึงภาพเรียวรามนะครับเรามาดูไฟนอนดีกว่าปุ๊บรอรอแป๊บนานพอสมควรนะเก่งแล้วแต่ประสิทธิภาพเครื่องนะครับ นี่เอาเลยปุ๊บปุ๊บ อยู่ในช่วงไฟนอนดีเลยเปิบกำลังจะถึง ก็โดดกันไป ดู จากนี้บ้างด้านซ้ายด้านขวามาดูจากภายนอก นะครับ ก็อย่างสนามบินไหน ก็ได้เลยนะครับ ไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะครับใครๆก็ดูได้นะครับค่อนข้างจะจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปุ่มต่างๆก็เหมือนบินจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ความเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางปุ่มเขาไม่ให้กดครับในเกมเขาไม่ให้กดไม่ได้แค่นั้นเองครับ ที่ว่าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราควบคุมได้ปุ่มต่างๆ แต่มีเห็นนะครับปุ่มต่างๆมีเห็นนะครับ นี่นะครับ ไม่ได้ควบคุมปล่อยลงเองนะครับ ก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ ไปที่ไฟนอลดีกว่าครับปึ๊บ ครับมันเลยเป็นอย่างนี้อ่า ไปปุ๊บไปนอนเป็นอย่างไร ก็สามารถดูภายนอกได้ปุ๊บนี่ เห็นปะนี่นะครับเจนวิว ภูมิประเทศ เส้นทางบินนะเห็นภูมิประเทศเส้นทางบินนะครับค่อนข้างจะเรีวลามนะครับค่อนข้างจะเหมือนของจริงนะครับ เหมือนของจริง เหมือนของจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับ ดูช่วงแฟนนอนดีกว่า เปิบอันนี้จะช้าขึ้นกับประสิทธิภาพของเครื่องนะครับ เปิบนี่นะครับ ไฟนอน ดูภายในเครื่อง นี่ภายในเครื่องจะเป็นอย่างนี้ครับ ภายนอก ด้านซ้าย ด้านขวา ตรงหน้า ด้านหลังไม่เห็นนะครับ เนี่ย ด้านหลังไม่เห็นอะไรนะครับด้านหลังไม่เห็นนะครับ ดูซ้ายดูขวาดูหน้าอย่างเดียวเปิบซ้าย ขวาเห็นไหมนี่แงบนฟ้า ไม่มีอะไรนะครับเครื่องบินรุ่นนี้สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ สามารถบินลงน้ำได้นะครับ บินลงน้ำครับตามที่เราดูหนังจำพวกอะไรนะที่ต้องเอาเครื่องบินลงน้ำครับนี่นี่ลงได้นะครับเครื่องบินน่าเลือกเลยแกไอคอน A5 ห้านะครับ เราก็ดูข้างนอกแหละเปิบนี่รุ่นนี้ได้ครับ เปิบนี่นะครับ รอแท็กซี่ดีกว่าปึ๊บดูตอนแท็กซี่ดีกว่า ถ้าเราทำไม่ เป็นเดี๋ยวเครื่องบินหงายท้องนะครับ นี่นะครับ ตอนแท็กซี่ครับเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บนี่เลย นี่นะครับ ตอนแท็กซี่บนลันบินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เวลาจะขึ้นบินเนี่ยต้องเช็คลิสต์ก่อน เช็คลิสต์มีอะไรบ้างปุ๊บ าในนี้แล้วต้องเช็ค 3 อย่างสามทับสามสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องทำห้าอย่างห้าทับห้าทำครบแล้วเอนจินลันอัพสามทับสามครบแล้วนะครับ อย่างเงี้ยก็คือบินได้เราไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้เนี่ยเห็นไหมอิเล็กทรอนิกส์เอนจินเราเปิดดูว่ามันอยู่ตรงไหนเปิบนี่ อยู่ตรงนี้ รู้สึกว่าเราต้อง อนให้หมดปุ๊บแลนดิ้งเกียร์ตรงนี้รู้สึกว่า กลุ่มพวกนี้ปุ๊บก็ ต้องเช็คกันนะครับ นะปุ๊บอยู่ตรงนี้เสร็จ้เรียบร้อยนะครับ ครับดูลักษณะเครื่องบินเป็นอย่างไรบ้าง วันบินอยู่เหนือน่านฟ้า อเมริกา นะครับ นี่นะครับด้านหน้าด้านข้าง ข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับ ก็ดูภายนอกเครื่องบินนี่ ด้านนอกด้านใน นี่นะครับนะครับสูงเข้าสูงออกได้นะครับกล้องฟิตดูกันนะครับ นะครับซูมเลเวลนี่นะครับ ซูมไปซูมเข้าซูมออก บินตรงเลยนะครับ ด้วยเครื่องบินเล็ก ไอคอน A5 ครับ สามารถลงน้ำได้นะครับ เครื่องบินนี้ ที่บินอะไรนะที่วิ่งบนแม่น้ำอ่ะบนเรือ เหมือนเรือเลยก็ดีนะครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับเดี๋ยวเอาแบบกุยเซอร์วางปึ๊บนี่นะครับ ดเกมก็นานที่หนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรนี่จะดูนาน แต่ก็ไม่นานมากนะครับ เพราะเครื่องก็แหลมสูงพอสมควร ต้องใช้เครื่องประสิทธิภาพสูงครับ มันก็จะเร็วหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเปิบ านซ้ายด้านขวา เห็นไหมครับครับ กำลังบินนี่นะครับ บินผ่านภูมิประเทศ ที่สวยงามนะครับ เราเลือกได้สนามบินนะครับ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องบินเล็กๆนะครับ มันจะบิน ต่ำๆได้นะครับ บินต่ำได้ ถ้าอยากจะทมวิวทิวทัศน์นะครับ นี่นะครับ ใช้เครื่องบินเล็กครับเครื่องบินนี้มาลงน้ำได้ด้วยนะครับเปิบนี่นะครับ ดูหน้าดูหลังดูในห้องนักบิน ซ้าย ขวา ข้างหน้าได้ข้างนอกก็ได้นะครับ ข้างนอก นะครับหรือดูด้านนอกได้ด้านขวาได้ข้างหน้าได้ปุ๊บนี่แม่เราก็จะชมวิวได้นะครับ สวยงาม เราทดลองไปในประเทศที่เราไม่เคยไป เราก็จะเห็นสถานที่สำคัญสำคัญหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะ ประเทศแถบอเมริกายุโรปนะครับ เราจะเห็นเยอะครับ นี่นะครับ เราก็สามารถดูได้นะครับ เราก็ทดลอง ทดลองดูสถานที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะดีที่สุด นี่นะครับ นี่นะครับ ยายามบินผ่าน สถานที่สำคัญสำคัญนะครับ เราก็จะได้รู้ได้ดู ได้เห็นนะไอ้แม่มมีรถวิ่งจริงๆก็จะเป็นภาพเรียวไทม์นะครับเรียวไทม์เลยข้างล่างก็จะเห็นรถวิ่งเลยนะครับ ใช้เครื่องบินเล็กๆ หน่อยนะครับ อย่าใช้ลำใหญ่ ก็สแกนดูพื้นที่ เป็นช่วงๆไม่ไกลมากนักนะครับ เราก็จะดูได้ เพราะสนามบินก็ทีมากเลยนะครับ ถ้าอเมริกากับยุโรปเนี่ยสถานบินสนามบินที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ก็บินระยะ ใกล้ๆนะครับนี่นะครับ เปลี่ยนบทเป็นอันนี้ เดสเซนต์ปึ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกทีหนึ่ง เพื่อเราจะได้รีวิว หลายๆ แบบนะครับ นี่นะครับ รอนิดหนึ่งนะครับ จะเย็นๆ ต่อไปถ้าเกิด ผมนึกอะไรได้ว่าจะไปที่ไหนดีอะไรเนี่ยก็จะจะได้ดูวิวสวย ากขึ้นประเดิมนะครับนะครับ แล้วก็มีไปตามภูมิภูมิประเทศที่เรา หุ้นประเทศที่เราชอบนะครับยิ่งเราจักด้วยก็ยิ่งเหนเนี่ย แต่เนี้ยไม่รู้จักไม่รู้ตรงไหนครับมันรู้จักบ้านใครเป็นบ้านใครนะครับ แต่ถ้าคนที่จะรู้บ้านใครนะครับเนี่ยตึกอะไรบ้านใครเดี๋ยวเราจะหาที่ที่เรารู้จัก ไปเรื่อยๆครับนี่เป็นสำรวจโลกเลยนะครับ อันนี้เป็นภาพแบบเดียวทาะครับ เดียวทามใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ ถ้ากระทรวงเกษตรก็จะรู้ว่า ต้นไม้ข้างล่างเป็นต้นอะไรบ้างนะครับเป็นพืชอะไรเป็นพืชเศรษฐกิจอะไรเห็นไหมถ้าเป็นบุรีก็ จะเห็นต้นตาลเลยนะครับต้นตาลนับได้เลยกี่ต้น แต่ไม่ใช่นับเอานี้นะครับใช้ซอฟต์แวร์นับเอาได้ครับเดี๋ยวนี้จะเจริญขึ้นนะครับ เพราะว่านาซาก็ไปสำรวจดาวต่างๆอย่างนมีคอร์ได้หมดใช่ไหมครับบนพื้นโลกด้วยกันเอง ยิ่งง่ายเลยนะครับ สภาพเทียมออกมาครับสามารถบอกได้เลยว่า เป็นต้นข้าวจำนวนเท่าไหร่ต้นตาล เท่าไหร่มะพร้าวเท่าไหร่ทุเรียนเท่าไหร่รู้หมดเลยครับแสดงว่าต่างชาติเนี่ยเขารู้สภาพเกษตรของแต่ละประเทศเขานับเอาได้เลยเขาสามารถประเมินได้เลยว่าผลผลิตข้าวจะได้เท่าไหร่ ปีนี้จะได้เท่าไหร่ทุกภูมิภาคของโลกเขาจับสถิติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะปิดบังหรืออะไรได้นะครับ เขาสามารถคาดการได้เลย เพราะนั้นเขาก็จะเก่งราคา พยากรณ์มันราคามันจะขึ้นจะลงอย่างไร ความต้องการเมื่อคำนวณผลผลิตได้เขารู้แล้วกำหนดราคาได้ คาดการได้นะครับนี่เห็นไหมต้นไม้นี่นะครับเกษตรกระทรวงเกษตรนะขามาคิดาได้ว่าต้นไม้ที่อข้างล่างเป็นอะไรเท่าไรอย่างไรนะครับ ง่าย ๆ เพราะปัจจุบันนี้ AI ฉลาดมากมายเลยนะครับฟิล์มฟิล์มเอ็กซเรย์เขายังรู้ยังวิเคราะห์ได้เลยแค่ต้นไม้ข้างล่างเนี่ยชัดเจน มันวิเคราะห์ได้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ง่ายๆมีจำนวนเท่าไหร่ มีผลผลิตเท่าไหร่รู้หมดครับ เอาไปตรงนี้บ้างเพิ่มนี่นะครับนะครับ บินสำรวจโลก ก็ดีเหมือนกันครับ เราสามารถวิเคราะห์พื้นดินข้างล่างได้ ตามสนามบินที่เราเลือกนะครับบินจากไหนไปไหนสำรวจทีละ ทีละจุดทีละพื้นที่ ก็สามารถทราบได้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรนะครับแม่สมันจริงมากครับสมันจริงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ สามารถดูได้เลย นี่นะครับโอ้พื้นที่ข้างล่าง ก็มองเห็น มองเห็นเหมือน คนที่นั่งเครื่องบินจริงๆนั่นแหละครับ เพราะว่ามันก็ละเอียดพอสมควรนะละเอียดเป็นภาพแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับ นะครับ มองเห็นข้างล่างครับ ห็นไหมเราสามารถบินสำรวจได้ซึ่งสมัยก่อนไม่สามารถ ที่จะทำได้เพราะลงทุนสูงมากก่อนจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับ แบบแต่ปัจจุบันนี้เห็นหมดแล้วนะครับ ปุ๊บนี่ห้องนักบินทางซ้ายทางขวา ข้างหน้า อันนี้จะเห็นบนนะได้ เราก็นี่นะครับที่กำลังบิน ก็สามารถดูวิวข้างล่างได้ นะครับ ไฟนอลกันดีกว่าปิ๊บดูว่าไฟนอลจะเป็นยังไงนะครับนะครับเรากำลังเที่ยว นี่นะครับกำลังจะแลนดิ้ง ก็แลนดิ้งแล้วนะครับ